เวิร์กช็อปหุ่นยนต์รถเดินตามเส้น แนะนำอุปกรณ์ หลักการทำงาน ตัวถังรถ f w h e e l drive Smart Robot Car Chassis Kit ใช้สำหรับเป็นตัวถังของรถ สามารถทำเองหรือสั่งซื้อแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ฐานรถ 2 ฐาน มอเตอร์ 4 ตัว ล้อรถ 4ล้อชุดน็อตสำหรับเชื่อมตัวถังและอุปกรณ์น็อตหกเหลี่ยม แท่นยึดมอเตอร์น็อตสำหรับยึดแท่น Arduino Uno R3 สำหรับควบคุมการทำงานของรถ เซนเซอร์ชิลเวอร์ชัน5 เป็นบอร์ดขยายพอร์ต Arduino สำหรับเสียบกับสายเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างสะดวก 3 Channel CTRT 5000 Track Sensor Infrared Line Module เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับภาพ และมีโมดูลอ่านค่าสะท้อนกลับของแสง ใช้ไฟ 3.3 ถึง5โวลต์ เหมาะสำหรับใช้กับ Arduino ให้เอาพุทออกมา 2 แบบ คือแบบดิจิทัล เมื่อค่าที่อ่านได้ถึงระดับที่ต้องการ ก็จะส่งค่า 1 ออกมา ถ้ายังไม่ถึงระดับก็จะส่งค่า 0 ออกมา และอีกแบบคือเอาพุทแบบแอนะล็อกอ่านค่าได้เป็นตัวเลข 0 ถึง 1024 หรือสัญญาณไฟในช่วง 0 ถึง 5 โวลต์ สามารถนำไปประยุกต์กับงานได้หลายแบบ Motor Drive Module L29HN เป็นโมดูลขับมอเตอร์ ใช้ IC เบอร์ L298N สามารถเลือกใช้สำหรับขับ DC มอเตอร์หรือสเต็ปมอเตอร์ สามารถควบคุมหมุนกลับทิศทางได้แบบอิสระ ขับ DC มอเตอร์ได้ 2 ตัวพร้อมกัน หรือขับสเต็ปมอเตอร์ได้ 1 ตัว รองรับแรงดันได้กว้าง7-35 โวลต์ DC จ่ายไฟกระแสสูงสุดได้ถึง 2 แอมป์ต่อข้าง สายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียและตัวผู้ สายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียทั้งสองด้าน รางฐาน 18650 2 ก้อนต่อแบบวงจรอนุกรม 7.4 โวลต์ฐานชาร์จ 18650 ขนาด 3.7 โวลต์ เสารองแผ่น PCB โลหะแบบเหลี่ยม 6 มิลิเมตร สกรูหัวกลม น็อตตัวเมียขนาด 3 มิลิเมตร ยาว 12 มิลิเมตร power switch สำหรับเปิดปิด สายไฟแดงดำ สำหรับต่อไฟเข้ากับวงจรต่างๆ ขั้นตอนการสร้าง เริ่มด้วยต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ทั้ง 4 ตัวกับมอเตอร์ โดยให้ขั้วลบหรือสายไฟเส้นสีดำอยู่ด้านบนเหมือนกันทั้ง 4 ตัวนำมอเตอร์มาประกอบ เข้ากับโครงตัวถังชิ้นที่ 1 ของ r w i n Drive Smart Car Chassis ประกอบน็อต6จุด สำหรับวางโครงตัวถังชิ้นที่สองประกอบบอร์ดมอเตอร์ไดรฟ์โมดูล L 2 9 8 N ลงที่โครงตัวถังชิ้นที่ 1 ประกอบเชื่อมสายไฟของมอเตอร์ด้านบน สายสีดำขั้วลบของมอเตอร์ตัวที่ 1 เข้ากับมอเตอร์ตัวที่ 2 และสายสีแดงขั้วบวกของมอเตอร์ตัวที่ 1 เข้ากับมอเตอร์ตัวที่ 2 และทำกับมอเตอร์ตัวที่ 3 และตัวที่ 4 ด้านล่างด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ 2 ตัวพร้อมๆกัน เราจะแบ่งการควบคุมเป็นชุดทางซ้ายและทางขวา ประกอบสายไฟของมอเตอร์ทั้ง2 ตัว เข้ากับบอร์ด L 298N ประกอบโครงตัวถังชิ้นที่สองวางซ้อนเข้าไปที่ด้านบนของโครงตัวถังชิ้นที่ 1 และประกอบบอร์ด Arduino Uno R3 ลงที่โครงตัวถังชิ้นที่ 2 ด้านบน ประกอบบอร์ด Arduino Sensor Shield เวอร์ชัน5ลงที่บอร์ด Arduino Uno R3 ให้พอดี ประกอบรางฐานแบบ 18650 และเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับบอร์ด L298N ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อนไปที่รางถ่าน และตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ ใส่ถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อบอร์ด Arduino Sensor Shield เวอร์ชัน5 กับบอร์ด L298N โดยให้เชื่อมต่อขาดังตารางนี้ ขา VCC ไปที่ 5 โวลต์ ขากราวไปที่กราวขาดิจิตอล3ไปที่ ENA ขาดิจิตอล5ไปที่ ENB ขาดิจิตอล6ไปที่ IN1 ขาดีเท่า7ไปที่ in 2ขาดีเท่า8ไปที่ in 3และขาดิจิทัล9ไปที่ in 4จากนั้น ประกอบ3 Channel CTRT 5000 เข้ากับบอร์ด Arduino Sensor Shield เวอร์ชัน5โดยให้เชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Sensor Shield กับบอร์ดเซนเซอร์ CTRT 5000 ดังนี้ ช่อง V ให้ไปที่ VCC ช่อง G ให้ไปที่ Ground ช่องดิจิทัล2ให้ไปที่ L หรือ Left ช่องดิจิทัล10 ให้ไปที่ C หรือ Center และช่องดิจิทัล4ให้ไปที่ R หรือ Right นั่นเอง ให้เราปรับแต่งให้เซ็นเซอร์อยู่ใกล้พื้น เพื่อให้จับสัญญาณเส้นได้ดียิ่งขึ้น ผังงานและโครงงานที่ต่อสำเร็จจะได้ประมาณนี้ครับ เราสามารถอธิบายหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ CTRT 5 0 0 0 ตรวจพบพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ค่าที่อ่านได้จะเป็น 1 ก็คือ no line ไม่พบเส้น แต่เมื่อพบ เส้นเทปสีดำ ค่าที่อ่านได้จะเท่ากับ 0 ก็คือลายมีเส้น เซนเซอร์จะมีอยู่ 3 ตัว และนำค่าที่แตกต่างกันของเซนเซอร์ทั้ง 3 ตัว มาใช้เป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม ดังนี้ครับ สมมุติว่าตรวจพบเจอว่า เซนเซอร์ LCR เป็น 101 แสดงว่าเราอยู่บริเวณกลางเส้นพอดีให้หุ่นยนต์เดินหน้า หากเป็น 011 ก็แสดงว่าเราพบเส้นหักเหไปทางซ้าย เราก็จะสั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย ถ้าค่าออกมาเป็น 110 แสดงว่ามีเส้นอยู่ทางขวา ก็ให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวา ถ้าเกิดเป็น 000แสดงว่า พบเส้นทึบด้านหน้าทั้ง3เซนเซอร์ ให้หุ่นยนต์หยุด แต่ถ้าเกิดเป็น111 ไม่พบเส้นอะไรเลย ให้หุ่นถอยหลัง หรือถ้าเป็น001 ให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย 90 องศา เช่นกัน ถ้าเป็น 100 ก็ให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวา 90 องศา เมื่อเราประกอบเสร็จ ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE เพื่อทำการเขียนโปรแกรมและอัปโหลด สามารถ Copy Code และอัปโหลดได้เลยครับ ให้ทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ โดยการติดเทปสีดำไว้ในบริเวณพื้น ที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามเส้น หากทำได้แล้ว เรายังสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้กับงานหลากหลาย อาทิเช่น งานส่งของในสำนักงาน งานขนส่งในโรงงาน ตลอดจนระบบอัตโนมัติต่าง